มื่อได้ยินข่าวบุญบวชล้านสุขใจ ไม่ฝันไปใช่ไหมนี่บุญที่รอ ฟังกี่ครั้งใจเราก็ปลื้มจริงนอ บุญที่เฝ้ารอจะเป็นจริงเร็ววัน กราบขอบพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านเป็นหลักใช้ลูกได้ ิดพ่อไปด้วยใจแน่นเหนียว รักพ่อแท้เทียวหมดทุกเสี้ยวของหัวใจ อยากบอกว่าปลื้มบุญบวชเป็นล้านคำบอกตอกย้ำซ้ำๆว่าปลื้มแค่ไหน ปลื้มจนหมดใจบุญที่พ่อให้ จะเฝ้ารอบุญให้มาถึงไม่ช้าทุกเวลาทุกวันผ่านไปไม่ลืม จนหมดใจบุญที่พอให้ลูก